มาแล้วเฮมาตรการใหม่ป้ายแดงรีบฟังด่วนรับ 7,000 บาทใครมีสิทธิ์บ้างเช็คเลย วัสดีค่ะทุกคนกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องคนไทยทั่วประเทศนะคะ ก็มาพบกันในวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 นะคะ แล้วก็เช่นเคยทางช่องนะคะก็มาพร้อมกับข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆ การเยียวยาต่างๆ จากทางรัฐบาลค่ะ ซึ่งข่าวสารในวันนี้นะคะก็เป็นโครงการใหม่ป้ายแดงจากทางรัฐบาลเลยนะคะ ก็เคาะออกมาแล้วนะคะ ในส่วนของรายละเอียดนั้นนะคะว่าใครจะมีสิทธิ์ได้รับบ้างนะคะ เดี๋ยวเราจะไปฟังข่าวสารพร้อมๆ กันค่ะ ซึ่งก่อนจะไปรับฟังข่าวสารสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตาม ก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันไว้นะคะ ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆในทุกๆวัน จะได้ไม่พลาดข่าวส สาร การเยียวยาต่างๆค่ะ เพื่อ ไม่ การเสียเวลานะคะ เดี๋ยวเราไปฟังข่าวสารพร้อมๆกันเลยค่ะ ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมานะคะ หลังจากที่ประชุมคอรมอนะคะ ได้อนุมัติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ระลอกใหม่ออกมาหลายมาตรการนะคะ เช่นเราชนะนะคะม33เรารักกันนะคะ และก็คนละครึ่งเฟส 3 รวมไปถึงการให้เงินช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจนนะคะ คะและนอกจากนี้นะคะก็ยังมีโครงการใหม่ป้ายแดงนะคะซึ่งทางรัฐบาลนะคะ ก็มีโครงการใหม่ที่พุ่งเป้าไปยังผู้มีรายได้สูงค่ะ ก็คือโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ โดยจะเป็นการให้ e-voucher สำหรับการใช้จ่ายในเบื้องต้นคาดว่าจะไม่เกิน 7,000 บาทต่อคนนะคะ โดยจะเริ่มดำเนินการเมื่อสถานการณ์เริ่มเข้าสู่ภาวะปกติใน ช่วงเดือนกรกฎาคม 2564 ถึงเดือนธันวาคม 2564 ค่ะ สำหรับรายละเอียดโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้นะคะ เบื้องต้นนะคะก็คือรัฐจะสนับสนุนบัตรกำนันอิเล็กทรอนิกส์นะคะหรือ e-voucher ให้แก่ผู้ที่ได้รับสิทธิโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้นะคะนำไปใช้จ่ายซื้อสินค้าค่าอาหารเครื่องดื่มและค่าบริการต่างๆ กับผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยจะให้ในมูลค่าไม่เกิน 5,000 บาทต่อคนต่อวัน สูงสุดไม่เกิน 7,000 บาทต่อ อคนและในส่วนใครที่จะมีสิทธิ์ในโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้บ้างนะคะ โครงการนี้นะคะจะให้สิทธิ์แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายจำนวน 4 ล้านคนค่ะ โดยคาดว่าจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นดังนี้นะคะ ก็คือมีสัญชาติไทยนะคะ และก็เป็นผู้ที่มีรายได้สูงค่ะ ซึ่งเรียะเวลาโครงการนะคะก็นาน 5 เดือนนะคะ ประชาชนจะได้รับการสนับสนุน e-voucher จากทางภาครัฐ เริ่มให้กดรับสิทธิ์ e-voucher ในช่วงเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน 2564 นะคะ จากนั้นจะนำไปใช้จ่ายได้ในเดือนสิงหาคม ถึงเดือนธันวาคม 2564 ค่ะ และนี่นะคะก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะคะสำหรับมาตรการใหม่ป้ายแดงนะคะก็คือ โครงการยิ่งใช้ ยิ่งได้นะคะ ซึ่งก็จะมีเงินให้จ่ายสูงสุด 7,000 บาทต่อคนค่ะ สำหรับข้อมูลอื่นนะคะ ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ ทางช่องก็จะมาแจ้งข่าวสารในลำดับต่อไปค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องก็มาแจ้งข่าวไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะ ก็พบกันใหม่ในคลิปหน้า สวัสดีค่ะ